เราจะมีเทคนิคในการเข้าถึงข้อมูลอย่างไร มาดูเทคนิคการดำเนินการแบบบูลีนนะครับ เพื่อช่วยให้พวกเรานั้นเข้าถึงสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ กว้างแคบ ได้ตามความเหมาะสม ตรกะบูรีนมีอยู่หลายตรกะด้วยกันตรกะแรกคือ and ตรงกับภาษาอังกฤษ คือ and ผู้เรียนสามารถใส่คำค้น บวกเครื่องหมาย and หรือพิมพ์ and โดยตรงในช่องค้นหา ซึ่งตรรกะตัวนี้จะทำการเชื่อมคำค้นตั้งแต่ 2คำขึ้นไป และผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น จะปรากฏความหมายทั้งสองคำตรรกะแบบอเครื่องหมายที่ใช้ก็คือเว้นวรรคหรือพิมพ์ OR โดยตรงในช่องค้นหา ผลลัพธ์ที่ได้ความหมายคือ อจะทำการเชื่อมคำค้นตั้งแต่สองคำขึ้นไป โดยที่ผลการสืบค้นจะปรากฏคำใดคำหนึ่งหรือทั้งสองคำ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะได้ผลลัพธ์จำนวนมากกว่าตรกกะแบบแอนส่วนน็อตความหมายคือการเชื่อมคำค้นตั้งแต่สองคำขึ้นไป แต่จะเลือกคำค้นคำแรกเท่านั้น การใช้ตักกะน็อตหรือบูลินน็อตนั้นจะใช้เครื่องหมายลบหรือ NOT พิมพ์คำว่าน็อตตรงตัวทำให้เราสามารถที่จะตัดในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องในการค้นหาคำหรือในสิ่งที่ไม่ต้องการ ซึ่ง not and or สามารถใช้ได้กับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ในการฝึก สืบค้นและก็กำหนดสถานการณ์ปัญหาได้ตามที่วิชานี้กำหนดให้ผู้เรียนทำการใช้มือถือหรือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ที่มี สืบค้นสารสนเทศจากใบกิจกรรม และทำงานแบบฝึกหัดและตามมอดหมายให้ครบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะทำงานและฝึกการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หวังว่า คงจะได้รับประสบการณ์ในการสืบค้นสารสนเทศและเข้าถึงสารสนเทศ ด้วยตักกะบูลีนนะครับ